สวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง Easy How นะครับสำหรับวิดีโอในวันนี้นะครับจะเป็นการสาธิตการเวทเท์ลิงนะครับที่เป็นรอยถลอกบนโมเดลกันคากันนะครับ การเวทเท์ลิงก็คือการที่ทำให้โมเดลของเราเนี่ยผ่านผ่านอาจจะผ่านสภาพอากาศผ่าน การใช้งานมาการผ่านสงครามมานะครับก็จะมีรอยถลอกหรือรอยที่เกิดขึ้นจากคราบต่างๆ ครับสำหรับวันนี้จะเป็นการทำรอยถลอกแบบง่าย ๆนะครับ ตัวอย่างก็จะเป็นอันนี้นะครับ อันนี้หลังจากทำเสร็จแล้วก็จะมีรอยถลอกนะครับ ตามมุมตามขอบต่างๆนะครับ ก็ตามบนตัวโมนะครับ จะได้ประมาณนี้นะครับ เริ่มแรกเลยเราก็มาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับว่าเราต้องมีอะไรบ้างนะครับ อย่างแรกเลยก็คือโฟกัสนะครับของผมจะใช้โฟกัสเบอร์ศูนย์นะครับ แล้วก็ตัดปลายออกนะครับ ให้มันเหลือเส้นน้อยๆนะครับทั้งเส้นที่เราเวลาวาดวาดลงไปบนตัวโมเดลก็จะได้เล็กตามไปด้วยนะครับ โครงการเบอร์ศูนย์ที่เราซื้อมานี่อาจจะไม่พอนะครับอาจจะเล็กไม่พอก็ต้องสั่งเพิ่มนะครับ ต่อไปก็จะเป็น สีอินเนอร์เมลนะครับ ผมเลือกเป็นสี สีเข้มหน่อยเพราะว่าพาร์ทที่จะใช้ในวันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับก็ที่เป็นสีอ่อนนะครับ เพราะฉะนั้นสีที่เราจะใช้ในการทำรอยถลอกเนี่ยก็ควรจะเป็นสีเข้มนะครับตัดกับสีอ่อน ถ้าเกิดโมของท่านหรือพาร์ทของท่านเป็นสีเข้มนะครับ ก็ให้ใช้สีที่ใช้ในการทำรอยฉลอกเนี่ยเป็นสีอ่อนนะครับ เช่นสีขาว สีเทาวันอ่อนต้นนะครับอย่างผมจะใช้กันเมทัลนะครับ ต่อไปก็เป็นตัวทำละลายของดเนาเมลนะครับเล็กี่สิบับทินเนอร์เ็กี่สิบนะครับยี่ห้อทำยากเหมือนกันแล้วก็ ก็จะให้ประหยัดหน่อยนะครับ ก็เป็นใช้จะเป็นน้ำมันรอนสั่งก็ได้นะครับน้ำมันไฟแรงนะครับซื้อได้ง่ายๆด้วยนะครับอย่างที่ผมซื้อมาก็ประมาณ 40กว่าบาทนะครับต่อไปก็เป็นคัตเติ้ลบัตนะครับไว้ลบรอยที่เราไม่ชอบออกนะครับเราก็สามารถลบได้นะครับ เพราะว่า พาร์ทที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับ ก็ควรจะเป็นพาร์ทที่ใช้สีคนละสูตรกับอีเมลนะครับ ก็คือ สูตรอะคริลิกนะครับ ที่ผมใช้ไปนี่ก็เป็นที่ผมใช้พ่นไปก็เป็นสีของกันเซ่นะครับ หรือที่เรารู้กันตอนนี้ก็เป็นยี่ห้อมิสเตอร์คัลเลอร์นะครับสูตรสูตรอะคริลิกนะครับพ่นไปก่อนนะครับแล้วก็ ควรจะพ่นแบบไฮไลท์ก่อนด้วยนะครับ จะทำให้โมเดลนั้นมีมิติมากขึ้นนะครับ แล้วก็สวยมากขึ้น แล้วก็ควรจะตัดเส้นให้เรียบร้อยนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเรามาตัดเส้นที่หลังแล้วมาใช้ทำรอยฉลอกแล้วเกิดเราอยากลบขึ้นมา มันอาจจะไปโดนเส้นที่เราตัดไว้ก็ได้ โอเค เรามาเริ่มกันเลยนะครับ ผสมสีนะครับแบบเหมือนที่เราใช้ในการทาพู้กันนะครับ ไม่ให้เหลวไปไม่ให้เหลวไปนะครับ ถ้าเหลวเหนี่ก็ใช้ในการตัดเส้นนนะครับ เริ่มแรกเลยเราก็จะมาจิ้มนะครับตามขอบนะครับ ตามมุมต่างๆ ส่วนที่เป็นมุมต่างๆเนี่ยครับก็ให้เน้นนิดนึงนะครับให้มีรอยถลอกเยอะหน่อยนะครับ ให้เราคิดว่าเออสภาพตอนที่ความเป็นจริงแล้ว ตรงส่วนไหนที่มีการโดนรอยถลอกมากที่สุดนะครับ ีง่ายๆก็ให้จิ้มไปครับจิ้มมีการเว้นระยะบ้างนะครับเพราะเนื่องจากปลายภูกันเรานี่ก็เล็กอยู่แล้วนะครับ สมมติว่าเราไม่ชอบนะครับตรงนี้นะครับ เนื่องจากมันแข็งแข็งเกินไปนะครับ เราก็สามารถที่จะใช้นะครับ ฝาเปนปักนะครับ อย่างประหยัดเลยก็คาร์บนบัตนะครับ แล้วก็จุ่มน้ำมันรอนสันนะครับ เพราะถ้าใช้น้ำยาฟินเนอร์ F20 นะครับ ราคาจะค่อนข้างสูงหน่อย เนื่องจากสีที่เราพ่น ที่ชิ้นงานก่อนก่อนหน้านี้นะครับเป็นสีสูตรอะคริลิกนะครับแล้วสีที่เราใช้ในการทำรอยเนี่ยเป็นสสีสูตรเยลเมลนะครับก็เลยสามารถลบได้นะครับโดยไม่เป็นไรนะครับ ครับหลังจากที่เราแต้มตามขอบตามมุมต่างๆแล้วนะครับ จะสังเกตเห็นว่านะครับตรงกลางนี่นะครับก็ ยังดูโล่งๆไปนะครับ เพื่อความสมจริงมากขึ้นก็ให้เราใช้กันนะครับค่อยๆจุดเข้าไปนะครับ จุดใหญ่บ้างเล็กบ้าง หรือไม่ก็ขีดเป็นให้เป็นรอยขวด ให้ดูเป็นรอยขวดนะครับ ขึ้นมานะครับอยากจะเสริมให้มันสวยขึ้นนะครับ ก็ลองนะครับครับหลังจากทำเสร็จแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับ ตรงไหนที่ท่านคิดว่าจะปรับปรุงอะไรก็ใช้ น้ำมันลอนสันนะครับหรือทิ k i น n e r อ n a เมล X20 นะครับ ชุบกับคัตเตอ้บัตนะครับถ้าว่ามันลบก็ได้นะครับ ถ้าท่านไม่ชอบนะครับ ครับสำหรับวิดีโอในการสาธิตการทำรอยถลอกนะครับ การทำเวทเทลลิ่งแบบรอยถลอกก็ ขอจบแต่แค่เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ สวัสดีครับ